What you mean at the scene ในสันกูเพิ่งสิบปีนลีน You know me I know you ว่ามึงโนลืมจีไปสักโลฟังเพลงโลกูทำหัวมึงมึนเงาที่จำกัดสามที่เน้นมอเซลมีจำกัดมึงดูยางกูพาไปบำบัดตาลายพอภาพมันเพิ่งจะตัดเขาอีกรูปแบบเร็วที่สัมผัสเลมได้ me down ยืนใบแดง แต่ไม่ทำฟาว This time let me down It last line let me down It touchdown let me down อ้ขี้เมาอยู่ในไฟโอเคอยู่คำไม่มาลายอย่าท้าตอนนี้พวกกูมอไม้ราชินีแต่ไม่มีมอง พวกมึงเดินนอมทำไมกูเดินตรงโอ้อาซียูยูซีอาใช้ตาจะสินายูแคนซีมีแล้วกูส่งกลับพวกงไอซียูตะโกนบอกมาอยากมีชีวีกระซิบกลับไปว่าให้รอดู มีคุณภาพนั้นกูดคอลิตีทุกคนยืนตรงและพูดรับทราบซิสมาทำดูกับพลามเอจะกล่าวเวลาไม่ได้เจรจาเอเฮซีไลใส่โซดาเอสปิดเวิร์ดเหมือนกูเป็นอาจารย์เอชูนิ้วกลางตอนกำลังบีบดรอปเอ look, take a look. ชีดซอมาลีนามึงมันวันนบีที่จงเยแต่กับแม่ชียาเข้าใจเออเขากาย มาเยอะกูวังวายหันหลังดาพร้อมตายยงนิ้วกลางยยางพร้อมใจยากูกินเฮนซีในสองแปดห้ามเยอะกับดักเที่ยวคืนหนักลามเงียบไว้แล้วไม่ต้องทงไม่ต้องถาม มีแต่เลขหนึ่งเลขสองเลขสามไม่มีเงินธนาคงธนาคาร กูทำมึงเริ่มจะลำคงลำคาญไม่แค่จะเป็นนาจงอาจารย์ไม่กลัวแม่เปซาตรงซาตานสองพันสิบแปดกูจะฟ้าไปดูวิ่งมาแต่ฝันแล้วเมื่อไหร่จะจริงโอเควิ่งเต้นอยู่ในห้องกับบ้านปฐวีหนัง lô chơi phẳng